จะมีบ้างไหมที่เธอสนใจฉันก่อนจะเป็นเรื่องในเรื่องไรก็ฟังฟังฉันนั้นที่เคยสงสัยทำไมรู้เหมือนกันตื่นเธอรักฉันฉันยังปล่อยใจเท่าเราสองคนยังคงรักกันแค่ฉันเท่านั้น ฉันได้ยินเรื่องหนึ่ง ที่มันไม่เกี่ยวกับฉันหรืเอาใครแล้วจะเป็นนิสัยถูกใครเหมือนกับใครใครเท่านี้ก็สุขหัวใจฉันแล้วไนเลใครจะรู้อานนึกถึงกันทุกวัน เข้าใจเธอทุกคำแต่บอกว่า จดีแค่ไหนถ้าได้เจอกัน จะคุยกันจนเช้าเลย เธอรู้มันเป็นเรื่องเล็กๆล็่าเราสองคนยังคงรักกันแค่ฉันเท่านั้นคนเดียวที่เจอเธอถึงจะเป็นใครหรือไงที่เธอจะเพ้อรเพึงน้อน ขอฉันรำพึงช่วยทำนายบอกฉันรู้ไหมฉันรู้ไหมตอนไหนที่เธอพูดถึง ให้ฉันได้ยินเรื่องหนึ่ง ที่มันไม่เกี่ยวกับฉันเอาไปเป็นนิสัย